ดีครับผมอาจารย์ดรสันติเติมประเสริฐสกุลนะครับ หรืออาจารย์วินนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับจะมาพบกับผมนะครับใน 2 หัวข้อหลักๆด้วยกัน คือ นวัตกรรมทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมกับนวัตกรรมทางสังคมเพื่อผู้พิการ วันนี้นะครับเราจะมาเน้นกันที่นวัตกรรมทางสังคมเพื่อผู้พิการกันก่อน สำหรับก่อนหน้านี้นะครับทุกท่านคงได้เรียนกับอาจารย์ฝ้ายกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคม และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมนะครับทำให้เราทราบว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีการคิดค้นนวัตกรรมจำนวนมากมาย แล้วก็สิ่งประดิษฐ์ นะครับที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาสังคม แต่เราพบว่านะครับมีนวัตกรรมเพียงบางอย่างเท่านั้นนะครับที่สามารถถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจได้นะครับ ซึ่งโมเดลธุรกิจที่ถูกต่อยอดจากนวัตกรรมทางสังคมเนี่ยเราอาจเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมครับกุญแจสำคัญนะครับที่ทำให้นวัตกรรมทางสังคม และนวัตกรรมทางธุรกิจประสบความสำเร็จได้นั้น ก็คือนวัตกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่นั้นครับต้องมีการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้จริง เนื่องจากนะครับหากนวัตกรรมทั้งสองเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จริงได้นะครับย่อมจะมีคนที่อยากจะซื้อแล้วก็ใช้นวัตกรรมนั้นนะครับซึ่งจะตามมาซึ่งแหล่งเงินทุนนะครับจากนักลงทุนเพื่อช่วยให้นวัตกรรมนั้นเนี่ยสามารถต่อยอดและพัฒนาขึ้นมา จนสามารถออกสู่ตลาดได้ในที่สุด อย่างไรก็ตามนะครับ นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมทางธุรกิจ ก็มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างในบางประเด็นนะครับ ผมพอจะสรุปเป็นประเด็นสั้นๆ ได้ 4 ประเด็นด้วยกันนะครับ อย่างแรกก็คือนะครับในเรื่องของแรงจูงใจ ประเด็นที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากร ประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเติบโตขององค์กร และประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของส่วนแบ่งการตลาด เราจะลองมาดูกันทีละประเด็นครับ เรามาดูกันที่ปัจจัยแรกก่อนนะครับ ปัจจัยในเรื่องของแรงจูงใจนะครับในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจนะครับแรงจูงใจที่สำคัญเนี่ยเราจะเน้นไปที่แรงจูงใจเชิงวัตถุ หรือสิ่งประดิษฐ์เป็นหลัก แต่ในขณะที่นะครับแรงจูงใจในเรื่องของนวัตกรรมทางสังคมเนี่ยจะมีมากกว่าการคิดค้นในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ แต่อาจจะรวมไปถึงแรงจูงใจ เชิงนามธรรม เช่น ในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจนะครับหรือความห่วงใยด้วย ส่วนประเด็นที่2นะครับเป็นประเด็นในเรื่องของทรัพยากรทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรม ทางธุรกิจเนี่ยเราจะเน้นไปที่แหล่งเงินทุนเป็นหลัก แต่หากเป็นนวัตกรรมทางสังคมแล้วเนี่ยทรัพยากรที่ใช้จะไม่รวมแค่แหล่งเงินทุนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะหมายความรวมถึงนะครับการสนับสนุน จากภาครัฐ หรือองค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ เข้าไปด้วยครับ ปัจจัยที่3นะครับเรื่องของการเติบโตขององค์กรเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าองค์กรที่ใช้นวัตกรรมทางสังคมเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตขององค์กรเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างช้ากว่า แต่เราจะพบว่าจะมีความยั่งยืนมากกว่าในอนาคต และประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาด ในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับในกรณีของนวัตกรรมทางสังคมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักนะครับในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเช่นเดียวกับนวัตกรรมทางธุรกิจ ิจแต่ประเด็นสำคัญนะครับจะเน้นในเรื่องของผลกระทบทางสังคมนะครับ ว่านวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมานั้นเนี่ยสามารถสร้างผลกระทบให้กับสังคมได้มากขนาดไหน วันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างนะฮะนวัตกรรมทางสังคมที่ถูกคิดค้นเพื่อผู้พิการในต่างประเทศนะครับ แล้วก็ถูกพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นธุรกิจเพื่อสังคม โดยตัวอย่างแรกนะครับ ที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับ คือ the Captain Plus Personal Navigation Device นะครับ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นนะครับ เพื่อผู้พิการทางสายตาครับถึงแม้ว่านะฮะในต่างประเทศเนี่ยเราจะพบว่า มีการฝึกสุนัขเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่เราเรียกว่าไกด์ด็อกอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับ ซึ่งไกด์ด็อกเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่นะครับเป็นตัวนำทางนะครับให้กับผู้พิการทางสายตาในการขึ้นรถ ลงเรือหรือระวังอุบัติเหตุต่างๆ จากท้องถนนนะครับ แต่หลายครั้งเราก็ยังพบว่าจริงๆ แล้วเนี่ยนะครับการใช้ไกด์ด็อกของผู้พิการทางสายตา จะมีปัญหาในเรื่องของทิศทางนะครับ เนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าทิศทางที่ตัวเองกำลังไปเนี่ยอยู่ในทิศทางไหน นะครับจึงมีการคิดนวัตกรรมทางสังคมชิ้นนี้ขึ้นมาครับ เครื่อง The Captain Plus Personal Navigation Device เนี่ยนะครับ ก็จะมาลดข้อจำกัดของ Guide Dog หรือสุนัขนำทางเนี่ยนะครับ โดยเจ้าเครื่องนี้นะครับ จะเป็นตัวบอกนะครับ ให้กับผู้พิการทางสายตานะครับ ทราบว่ากำลังเดินทางไปอยู่ในทางทิศไหนครับ ครับ โดยเครื่องนี้นะครับ ก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับ GPS เวลาที่เราขับรถอยู่นะครับ คือสามารถบอกทิศทางให้กับผู้พิการทางสายตาได้นะครับ ซึ่งจะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ตำแหน่งไหนจุดไหน แล้วก็กำลังจะไป ในทิศทางไหนนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของนวัตกรรมทางสังคมที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบันก็คือตัว Google Car นะครับซึ่งเป็นผลงานของเซบาสเตียนนะครับผู้อำนวยการ Stanford Artificial Intelligence Laboratory นะครับร่วมกับทีมวิศวกรผู้ประดิษฐ์ Google Street View นะครับโดย Google Car นะครับจะเป็นรถยนต์เนี่ยที่ถูกติดตั้งกล้อง และระบบเซ็นเซอร์จำนวนมากนะครับอยู่รอบตัวรถนะครับเพื่อให้รถเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่ต้องใช้คนขับ นะฮะดังนั้น Google Car เนี่ยจึงถือว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะที่เหมาะสมกับผู้พิการทางสายตา แล้วก็จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาได้ในอนาคตเป็นอย่างดีเลยครับ ในวันนี้นะครับเราจะมาทำความ เข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อผู้พิการทางสายตา ที่สามารถพัฒนาต่อยอดออกไปเป็นธุรกิจได้จริงนะครับซึ่งนั่นก็คือบทเรียนในความมืดหรือ Dialogue in the Dark ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ขยายสาขาออกไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีความยั่งยืน Dialog in the Dark นะครับ ถูกก่อตั้งโดยแอนเดรสไฮเนเก้นะครับ ซึ่งเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายยิวนะครับ จากเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจของชาวยิวในยุคนาซีทำให้เขาสนใจในปัญหาในเรื่องของการกีดกันทางสังคม ความไม่เท่าเทียม รวมถึงความเหลื่อมล้ำของสังคม และเมื่อวันหนึ่งนะครับ เขาได้ทำหน้าที่เป็นนักหนังสือพิมพ์นะครับ ได้พบกับหนุ่มผู้พิการทางสายตาผู้หนึ่งทำให้เขาได้รับรู้เรื่องราวของผู้พิการทางสายตา ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโดยได้รับความไม่เป็นธรรม จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้เขาเนี่ยนะครับเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างความตระหนักต่อสังคมที่มีต่อผู้พิการทางสายตา เพื่อให้ผู้คนในสังคมเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับถึงมุมมอง ด้านความคิด ความต้องการและการดำเนินชีวิตของผู้พิการทางสายตา เขาจึงได้ก่อตั้งนิทรรศการ Dialogue in the Dark ขึ้นในปี 1988 โดยการหมุนเวียนจัด นิทรรศการแห่งนี้นะครับไปทั่วโลกนะครับและได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั่วโลกมากกว่า 6 ล้านคน และก่อให้เกิดการจ้างงานที่เป็นผู้พิการทางสายตา ามากกว่า 6,000 คน และมีสาขามากกว่า 150 แห่ง กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันนะครับ Dialog in the Dark เนี่ยนะครับดำเนินการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม หรือที่เราเรียกกันว่า Social Enterprise และมีการขยายกิจการในรูปแบบของแฟรนไชส์นะครับโดยมีเป้าหมายทางสังคม 4 ประการด้วยกัน 1. นะครับคือการสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าชม เพื่อให้เกิดกระบวนการสะท้อนความคิด 2. นะครับเพื่อเป็นการลดความปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม 3. นะครับเป็นการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการยอมรับและความสนใจในปัญหาของผู้พิการ และสุดท้ายนะ ครับคือการเปลี่ยนทัศนคติจากความสงสารเวทนา เป็นความชื่นชมเคารพในตัวผู้พิการ สำหรับประเทศไทยนะครับ Dialogue in the Dark เนี่ยนะครับหรือนิทรรศการบทเรียนในความมืดดำเนินการภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรืออพวช ตั้งอยู่ที่จตุรัสศูนย์วิทยาศาสตร์จามจุรีสแควร์เป็นนิทรรศการนะครับที่ผู้เข้าชมจะได้รับประสบการณ์ตรง ที่เกิดขึ้นในความมืด เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ โลกในความมืดของผู้พิการทางสายตา ซึ่งผู้เข้าร่วมนิทรรศการเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในความมืดเป็นเวลาอย่างน้อย 45 นาที ทำให้ได้เรียนรู้ เซี่ยวหนึ่งของการเป็นผู้ที่มองไม่เห็นสำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับนิทรรศการในความมืดนี้ ก็สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะฮะเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่า DID Thailand นะครับก็จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการในความมืดนี้เพิ่มขึ้นครับ สำหรับเนื้อหานวัตกรรมทางสังคม เพื่อผู้พิการในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับซึ่งคิดว่านะครับผู้เรียนทุกท่านก็น่าจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับว่านวัตกรรมทางสังคม เพื่อผู้พิการเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างไรนะครับ อย่าลืมนะครับเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับหลังจากจบคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคือการอ่านกรณีศึกษาเพิ่มเติมนะครับ เกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม เพื่อผู้พิการทางสายตานะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับ ธุรกิจร้านอาหาร Die in the Dark นะครับจะมีรูปแบบที่คล้ายกันกับ d i a l o g ิน in the Dark นะครับแต่เป็นร้านอาหารที่เปิดขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยเข้าไปลองนะครับ โดยที่อยู่ในความมืดทั้งหมดมองไม่เห็นเลยว่าอาหารเนี่ยนะครับที่นำมาเสิร์ฟเนี่ยเป็นอะไรนะครับ ลองติดตามกันได้นะครับ จากกิจกรรมถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ